ได้ไหมจะเข้าฟรีสปินไหมอุ้ยดอกนี้มาเบลจาหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดพันไปแล้วจ้าตอนนี้ เข้าฟรีสปินเรียบร้อยไปแล้วจ้าตอนนี้ เดี๋ยวดูซิฟรีสปินแพนกวินของเราเนี่ยจะทุบน้ำแข็งแตกปังปัวจะแจกจะปัวขนาดไหนอะไรยังไงมาแล้ว ดอกแรกไปเลยหันแปดพันหนึ่งร้อยบาทดอกแรกไปแล้วนะจ๊ะปังปังปัวปัวไปแล้วนะจ๊ะวันนี้กะมาเล่นเล่นได้โบนัสฟรีสปินปังปังปัวปัวกลับบ้านเดยไปเลยจ้าอะไรยัง ณสองไปแล้วตอนนี้ห้าพันเจ็ดไปแล้วหมื่นสิบไปแล้วนะจ๊ะดอกหมูปตงางๆปัวๆไปเลยจ้ะอะยังไงมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมได้ไหมไปแล้วนะจ๊ะหมื่นห้าไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ต่างๆปัวๆขอขอใจหน่อยขอใจครบสิบหน่อยจะได้ใจเพิ่มง มื่นหกกันแล้วจ้าตอนนี้ตายแล้วจ้าใจหนึ่งดวงนะจ้าใจหนึ่งดวง ใจนี้นะจ้าสมมติว่าถ้าจะหมดสีสปินแล้วนะจ้าจะใช้ใจนี้สามารถกลับมาให้เรามีสีสปินเพิ่มได้ต่างๆเลยจ้ะไรเงี้ยต่างๆไปเลยคูณสี่สี่พันสองหมื่นหกไปแล้วนะจ้าตอนนี้ โอ้โหปังจริงแน่นอนนะจ๊ะเว็บตรงเว็บเดียว ลูก้าสามหกเก้านะจ๊ะเว็บนี้แน่นอนปังแน่นอนไปแล้วนะจ๊ะไอยังไงสองหมื่นเจ็ดแล้ว ตอนนี้สองใจไปแล้วจ๊ะตอนนี้ โอ้โห จบจริงๆอายังไงได้แล้วใช้ปละหนึ่งใจใช้ปละสองใจจะได้ไหมมาแล้วนะจ๊ะดอกนี้ไปเลยตามมือหกสี่หมื่นสี่ไปแล้วจ้าตอนนี้โอ้โหปังจริงๆกลับมาได้แล้วอีกหนึ่งใจโอ้โหปังแน่นอนนะจ๊ะแจกจริงปังจริงแน่นอนเว็บนี้ต้องเว็บนี้เท่านั้นดูก้าสามกกบก้าเว็บเดียวที่การันตีโทรทัเงินเท่าไหร่สี่หมื่นสี่ไปแล้วโอ้โหปังนะสุดๆไปเลยจ้า